วัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของหน่วยที่ 5 แล้วนะครับ หน่วยที่ 5 เราก็คือหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีการออกแบบระบบ และก็การพัฒนาระบบนะครับสำหรับหัวข้อย่อยนะครับที่จะพูดถึงกันวันนี้นะครับมีอยู่4หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยหัวข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของความหมายของระบบ และวิธีวิเคราะห์ระบบนะครับในหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของลักษณะของระบบนะครับและหัวข้อที่3ครับเป็นเรื่องของการจัดระบบ ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับ แล้วก็หัวข้อที่4ครับเรื่องสุดท้ายนะครับ เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ระบบ ในเรื่องของความหมายของระบบนะครับถ้าพูดถึงระบบเนี่ยหลายคนก็คงจะนึกถึงระบบที่เป็นที่นิยมกันหรือว่าที่ได้ยินกันบ่อยๆ อย่างเช่น ระบบสุริยะจักรวาลนะครับ ระบบการย่อยอาหารนะครับระบบเรื่องของการสังเคราะห์แสงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ระบบต่างๆ เหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นระบบทางธรรมชาตินะครับ ส่วนในระบบที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นระบบที่ว่าด้วยเรื่องของระบบที่ มนุษย์เราคิดสร้างสารรค์ขึ้นนะครับระบบทางเทคโนโลยีการศึกษานะครับ ซึ่งเป็นระบบที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับสร้างสารรค์ขึ้นแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ ดังนั้นนะครับเราจึงควรที่จะพิจารณาก่อนว่า ระบบในที่นี้เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่ ในความหมายของระบบนะครับระบบนั้นเนี่ยมีความหมายถึงสิ่งต่างๆที่มารวมกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกัน แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นเป็น สิ่งที่เป็นระบบใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับระบบนั้นเกิดขึ้นเองโดยตัวเองไม่ได้นะครับ อย่างเช่น การทำงานของร่างกายมนุษย์นะครับร่างกายมนุษย์เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยระบบของการหายใจระบบของการย่อยอาหารนะครับระบบเรื่องของอทางเดินโลหิตอะไรก็แล้วแต่นะครับ ทั้งหมดแล้วก็จะรวมตัวกันเป็นระบบนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กันที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์นั้นดำเนินต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องของระบบเนี่ยนะครับจะต้องมีความ สัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับนะแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆเนี่ยครับที่ที่มนุษย์เนี่ยออกแบบขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดขึ้นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะมารวมกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินงานแล้วก็บรรลุไปได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้นะครับ เช่นถ้าเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่น ระบบของเครื่องยนต์กลไกนะครับระบบของการจราจรนะครับระบบของเส้นทางการเดินทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นระบบที่ มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะครับในส่วนความหมายของระบบในทางเทคโนโลยีการศึกษานะครับก็คือการรวบรวมเอาส่วนประกอบต่างๆนะครับที่มีความสัมพันธ์นะครับกันภายในตัวระบบนั้นนะครับโดยส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการศึกษานะครับที่จะมาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปสู่การทำงานของอีกระบบหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานนั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้ ในหัวข้อต่อมาเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของลักษณะของระบบนะครับในลักษณะของระบบเนี่ยเราก็จะดูกันที่ว่า จุดมุ่งหมายของระบบนั้นนะครับถูกกระทำให้เป็นจริงได้ด้วยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆนะครับที่มันประกอบกันขึ้นเป็นระบบนะครับเพื่อให้ได้ผลิตผลออกมานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องมีการตั้งจุดมุ่งหมายของตัวระบบเอาไว้ว่า ระบบนั้น เมื่อเราตั้งขึ้นแล้วจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดอะไรขึ้น เพื่อจะทำอะไรนะครับแล้วบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างไร จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์นะครับจะเป็นตัวกำหนดกระบวนการนะครับและแน่นอนครับกระบวนการก็จะเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบต่างๆนะครับรวมกันขึ้นเป็นระบบนั่นเองครับระบบหนึ่งนะครับก็จะมีย่อมจะมีจุดมุ่งหมายนะครับของตัวมันเองนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆ ที่จะป้อนเข้าไปสู่ระบบนะครับตัวป้อนนั้นก็จะเรียกว่าเป็น Data นะครับแล้วก็มีทรัพยากรหรือว resources นะครับที่จะเข้ามาสู่การทำงานของระบบนะครับภายใต้การควบคุมของระบบที่ใหญ่กว่า ส่วนระบบที่ใหญ่ที่สุด หรือว่าระบบที่ใหญ่กว่าเนี่ยเราเรียกว่าอภิระบบ และในกรณีที่จะต้องให้เกิดความอยู่รอดของตัวระบบใดระบบหนึ่งนะครับ ตัวระบบย่อยๆ นั้นเนี่ยจะต้องมีการผลิตผลนะครับมีผลิตผลออกมา และผลิตผลนั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตัวระบบใหญ่ หรือว่าตัวอภิระบบด้วยนะครับ จากความหมายนะครับที่เราได้ทราบนะครับว่า ระบบนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแล้วเนี่ยครับ เราก็จะมาดูกันที่เรื่องขององค์ประกอบนะครับ ว่าการที่ระบบนั้นจะทำงานได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ สิ่งที่สำคัญเลยครับ จะต้องมีส่วนประกอบอที่เป็นตัวส่วนที่เรียกว่าตัวป้อนเข้าหรือว่าข้อมูลนะครับ ตัวป้อนเข้าหรือว่าข้อมูลนั่นเองนะครับ จะไปทำหน้าที่นะครับให้เกิดการสัมพันธ์กัน และในกระบวนการที่เกิดการสัมพันธ์กันนั้น เราเรียกว่ากระบวนการนะครับดังนั้นเราได้ตัวที่1คือข้อมูลนะครับตัวที่ 2 คือกระบวนการนะครับ และการดำเนินการกระบวนการต่าง ๆ นั้นเนี่ยก็จะต้องนำไปสู่ผลสุดท้ายคือจะต้องได้ผลลัพธ์นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากองค์ประกอบของระบบ ก็จะต้องมีข้อมูล มีกระบวนการแล้วก็มีผลลัพธ์ ทีนี้เรามาดูอีกคำหนึ่งบ้างครับคำที่ว่าด้วยเรื่องของวิธีระบบหรือวิถีระบบนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสองคำนะครับ จะใช้วิธีระบบก็ได้ วิถีระบบก็ได้นะครับในความหมายของวิธีระบบนะครับวิธีระบบก็คือเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มีการกำหนดปัญหา สมมุติฐานนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็การดำเนินการทดลองนะครับนำไปสู่การสรุปผลที่เหมาะสมนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าผลสรุปที่มันออกมาหรือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นสิ่งที่คาดว่าจะได้ผลดีนะครับเราก็จะนำไปทดลองใช้นะครับแต่ถ้ามันยังไม่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ ก็จะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาทดลองแล้วก็มาสังเกตใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ทีนี้เรามาดูเรื่องของการจัดระบบตามวิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับ หรือว่าเป็นระบบทางการเรียนการสอนบ้างนะครับตามปกติแล้วนะครับ เรื่องของการจัดระบบการเรียนการสอนนั้นจะมีความหมายใน 2 ประการด้วยกันนะครับ ซึ่งสามารถที่จะนำไปสู่การวางแผนการสอน แล้วก็การนำแผนนั้นไปใช้นะครับ ความหมายที่1ครับ เป็นเรื่องของความหมายที่ว่าด้วยเรื่องของเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนนะครับที่มีการจัดให้ผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนนั้นมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับโดยที่จุดมุ่งหมายสำคัญนะครับของปฏิสัมพันธ์นั้นก็คือ การเอื้ออำนวยนะครับให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดสำหรับความหมายที่2นะครับเป็นความหมายที่ว่าด้วยเรื่องของวิธีการเฉพาะในการออกแบบระบบการสอนนะครับซึ่งในการออกแบบระบบการสอนนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยวิธีการที่เป็นระบบในการออกแบบ การวางแผน การนำไปใช้ และการประเมินกระบวนการนะครับ โดยรวมของการสอนนั้นนะครับ เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับ สู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายเฉพาะที่เราวางเอาไว้ครับ หัวข้อต่อไปนะครับ เราจะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ระบบนะครับ เป็นหัวข้อย่อยอีกหัวข้อหนึ่งนะครับสำหรับการวิเคราะห์ระบบนั้นเนี่ยนะครับ ก็คือ การนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาพยายามศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆนะครับ ภายในตัวระบบนั้น สำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้วิธีวิเคราะห์ระบบนั้นนะครับ ก็เพื่อที่จะเลือกทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับ ให้ได้ผลมากที่สุด แล้วก็เป็นการประหยัดที่สุดนะครับ เพราะถือว่าการทำงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยนะครับ เราก็อาจจะมีวิธีการที่หลากหลายวิธีนะครับ จึงจำเป็นที่จะต้องพยายามเลือกวิธีที่ประหยัด แล้วก็ได้ผลตามเป้าหมายมากที่สุด ในการเลือกนะครับ ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ระบบได้อย่างหนึ่งเช่นกันนะครับ ส่วนที่ว่าจะวิเคราะห์อย่างไรนั้นนะครับ ก็ย่อมมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์ครับเอาละครับเรามาถึงขั้นที่สำคัญนะครับ ก็คือเราจะมาเรียนรู้เรื่องของขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบนะครับ ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบนะครับ ในขั้นที่1นนะครับ เราจะต้องรวบรวมสิ่งที่เป็นปัญหานะครับ ในการวิเคราะห์ระบบเนี่ยเราจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเลยนะครับ ว่ามีปัญหาใดๆบ้าง ที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้ มาถึงในขั้นที่2ครับ ขั้นที่ 2 เมื่อเราทราบปัญหาแล้วนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้ว เราจะต้องกำหนดความมุ่งหมายของการแก้ปัญหาลงไปนะครับ เมื่อปัญหาที่เรารวบรวมมาเนี่ยมันมีมากมายนะครับเพราะนั้นต้องกำหนดให้แน่ชัดลงไปว่า ในการแก้ปัญหาครั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะแก้ปัญหาอะไรบ้าง เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกๆปัญหาได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าแก้ปัญหาหนึ่งก็อาจจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมา ดังนั้นแล้วนะครับเราก็จะต้องกำหนดให้แน่ชัดลงไปว่า เราจะแก้ปัญหาในเรื่องใด ในขั้นที่3นะครับเป็นขั้นของการศึกษาข้อจำกัดทางทรัพยากรนะครับหลังจากที่เราทราบความมุ่งหมายของปัญหาแล้วนะครับ เราก็จะต้องมาพิจารณาแยกแยะระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นส่วนๆนะครับ แล้วก็ระบุหน้าที่ของส่วนต่างๆนะครับ หลังจากนั้นก็ต้องพยายามหาทรัพยากรนะครับ ที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แล้วก็สิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหานั้นๆ ส่วนในขั้นที่4นะครับเราก็จะมาพิจารณาเลือกแนวทางแก้ปัญหานะครับ ในปัญหาหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาเดียวกันเนี่ยได้หลายวิธีนะครับ แต่ว่าเราควรที่จะหานวัตกรรมมาแก้ไขปัญหานะครับ ควรที่จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายนะครับ เพื่อที่จะเลือกวิธีที่ดีที่สุด มาถึงในขั้นที่ 5 ก็จะเป็นขั้นของการพิจารณาว่าแนวทางแก้ไขปัญหาแนวทางไหนนั้น จะปฏิบัติได้จริงนะครับ เพราะว่าเมื่อเรามีทางเลือกในการแก้ปัญหาหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีมาพิจารณานะครับว่าการแก้ปัญหาแต่ละวิธีนั้นนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเช่น บางวิธีนั้นอาจจะค่าใช้จ่ายสูงนะครับใช้ได้ดีแต่ค่าใช้จ่ายสูง หรือบางวิธีนั้นนะครับอาจจะใช้ได้ดี แต่ว่าไม่สามารถหาทรัพยากรในท้องถิ่นได้นะครับเพราะนั้นเราจึงจะต้องมีการเลือกเอาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด แล้วก็ถือว่าเหมาะสมที่สุดที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์ ตามความเป็นจริงมากที่สุด ในขั้นที่6นะครับก็เป็นขั้นของการเตรียมทดลองปฏิบัติการกับกลุ่มย่อยขั้นนี้จะเป็นขั้นการทดลองนะครับ เมื่อเราเลือกวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับ เราก็จะต้องเตรียมวัสดุแล้วก็วิธีการนั้นเนี่ยเอาไปทดลองกับกลุ่มนะครับ หรือว่าสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ตัวอย่างนะครับ มาถึงขั้นที่7ครับขั้นนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับ ถือว่าเป็นการทดลองปฏิบัติการกับกลุ่มย่อยนะครับ เป็นการนำเอาวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหาเนี่ยนะครับ ไปทดลองกับปัญหาจริงๆ ที่เกิดกับกลุ่มย่อยนะครับหรือว่าสถานการณ์ตัวอย่างนะครับ เพื่อที่จะทดลองดูว่าการแก้ปัญหานั้นจะได้ผลมากน้อยเพียงใดนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด แล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ระบบเลยทีเดียวครับ มาถึงในขั้นที่8นะครับขั้นที่ 8 เป็นขั้นของการประเมินผลการทดลอง และก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับ เพื่อที่จะนำไปใช้กับกลุ่มประชากรนะครับ เมื่อเราได้ทำการทดลองนะครับ แล้วก็แก้ไขจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับ เราก็จะนำวิธีการนั้นเนี่ยนะครับ ไปใช้กับกลุ่มประชากรจริงที่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาครับ มาถึงอีกหัวข้อย่อยหนึ่งนะครับ เป็นหัวข้อที่ชื่อว่าการวิเคราะห์ระบบ system analysis นะครับ ในเรื่องของการวิเคราะห์ระบบ ก็ถือว่าเป็นการนำเอาวิธีวิทยาศาสตร์ scientific method นะครับ เข้ามาประยุกต์ใช้นะครับ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์ประกอบทั้งหลายภายในระบบนะครับ เพื่อที่จะตรวจสอบโครงสร้าง แล้วก็ขั้นตอนในการดำเนินงานของระบบ ให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับ เพื่อที่จะเกิดประโยชน์ต่อการนำไปเป็นหลักการในการปฏิบัติจริง ๆ ครับ ปัจจุบันนะครับวิธีการวิเคราะห์ระบบเนี่ยนะครับ ถือว่าได้รับความนิยมนะครับในการนำไปใช้ในสาขาวิชาการต่างๆ อย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ ราะว่าจากการศึกษาทดลองแล้วพบว่าวิธีการนี้เป็นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แล้วก็ให้ประสิทธิผลอย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดกว่าวิธีการอื่น ๆครับ ในทางการศึกษาแล้วก็การเรียนการสอนนะครับ ก็ได้มีการนำเอาหลักการวิเคราะห์ระบบมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันครับ